ได้วาง แต่จะเป็นแอดมิน หรือเป็นคนอื่นที่วาง ถามว่าหนูโดนด่าเยอะหนูท้อไหม มีบ้างค่ะ แต่หนูไม่เคยถอย เมื่อวานหนูอ่านคอมเมนต์ คอมเมนต์หนึ่งนะ หนูน้ำตาไหลเลย ขออนุญาตเปิดดูได้ไหมป้าจำได้ไหมที่แม่บอก มีแม่คนหนึ่งเขา เขามาคอมเมนต์อะแล้วหนึ่งอ่านแล้วหนึ่งรู้สึกแบบว่า เออว่ะ เอออะไรเงี้ย เออ ได้ไงวะ อะไร ก็รู้สึกแบบนั้นเลยนะเหมือนมีแม่คนหนึ่งมาคอมเมนต์ประมาณว่า ตัวนิดเดียว ตัวนิดเดียวเอง ไม่รู้เจออะไรบ้างทำไมทนได้ทำไมเข้มแข็งได้ สู้ เคยถอยเลยล้มล้มไม่ไม่เคยยอมล้มเลย ล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ตลอด อะไรประมาณเนี้ยหนึ่งเลยรู้สึกแบบเออโอเคจุกเข้าใจ เราแม่งเออวะเฮียอยู่ได้ไงวะคิดอย่างนี้ยนะ แต่หนึ่งอยู่ได้กำลังใจค่ะ เมื่อวานนี้เนี่ยหนึ่งลงรูปไปเกี่ยวกับ การที่เอารถตู้หนึ่งนะเอารถตู้คันนี้ไปถวายให้กับครูบา แต่เนื่องจากครูบาไม่ค่อยได้ใช้หนึ่งก็เลยบอกว่าครูบาหนูขอตู้คันนี้รถตู้คันนี้กลับมา เพื่อจะเอารถตู้คันนี้ไปส่งให้กับทางหน่วยกู้ภัย เขาจะเอาไปรับส่งคนที่เป็นโควิด ซึ่งหนึ่งก็กำลังทำทำที่เป็นที่กั้นนะคะกั้นระหว่างคนขับกับคนนั่ง เพื่อให้แบบเพื่อให้มันแบบไม่ไม่เจอแบบไม่ชนกันอะไรอย่างเงี้ย ทีเนี้ย แล้วก็โพสต์เรื่องชุด PPE 5,000 ชุด ซึ่ง 5,000 ชุดหนึ่งมีจริงๆ ไม่ได้มีทิปนะคะ มี5,000ชุดจริงๆ ที่ถ่ายอยู่ใครอยากมาดูที่บ้านมาดูได้เลย จะขอดูกล้องวงจรปิดก็ได้นะคะ ว่าของขนเข้ามา5,000ชุดไหมคนด่านทักมาด่านหนึ่งเยอะแบบเยอะมาก เยอะแบบเยอะมาก ทำดีเอาหน้า เรียนแบบคนนั้นคนนี้ ไม่มีปัญญาคิดเองเหรอ ทำไมต้องทำเรียนทำเรียนแบบเขาทำบุญเรียนแบบเขาทำไมไม่คิด อ่านกดอ่านทิ้งไปเลยแล้วก็ไม่ต้องตอบอ่านทิ้งไปไม่ต้องตอบเพราะถ้าการที่กูเอารถตู้มาขนส่งคนที่เขาเป็นโควิด หรือการที่กูเอาเงินกูไปซื้อชุด PPE แล้วมึงบอกว่า ก็ไม่ต้องพูด แต่กูทำแล้วกูทำจริง ๆ เพราะกูมีรถอยู่แล้วมันไม่ได้ใช้ แล้วถ้าเอาไปทำแบบนั้นมันเกิดประโยชน์เขาได้กลับมารักษาชีวิตเขาอยู่รอดไปได้ กูรู้สึกว่ากูโอเค กูไม่ได้รู้สึกว่ากูอยากจะเป็นนางฟ้าหรือฮีโร่หรอก แต่ถ้ากูเป็นโควิด แล้วกูแม่งไม่มีโอกาสที่จะแบบ รักษานอนรอความตายนอนรอเตียงอยู่อย่างเงี้ยกูก็ต้องอยากได้รับการช่วยเหลือ เอาลังยามาหน่อยปะ แล้วยาที่ซื้อมาแจกคนที่ป่วยโควิดอยู่บ้านซื้อมาจริงค่ะ มีทั้งกระชายขาว มีทั้งฟ้าทลายโจรนะฟ้าทลายโจรดมวยซื้อมาจริง แล้วก็กำลังแพ็คแต่ว่าไปสนีไปส่งไม่ได้ เราต้องใช้จิตอาสาไปส่ง เอาไปส่งไปให้ที่บ้าน ต้องใช้จิตอาสาใส่ชุด PPE เข้าไป กูทำ ก็ด่ากู กูไม่โพสก็ด่ากู หนึ่งูหนีกูทำ กูทำเท่าที่กูทำได้นี่แหละ กูทำไม่รู้จะทำยังไงแล้ว กูทำเยอะ ถ้ากูสามารถที่จะสร้างโรงพยาบาลสนามได้กูทำแล้ว ถ้ากูสามารถจ้างบุคลากรทางการแพทย์มารักษาคนเป็นโควิดได้กูทำแล้ว ถ้ากูรวยมหาศาลนะกูซื้อโควิดไอ้กูซื้อวัคซีนมาเช็มาชิมาแจกแล้ว ตัดด้านเดียวกูเฮี้ยในเรื่องการจุดทูบมึงมองว่ากูเฮี้ยกูไม่ดีโอเค กูน้อมรับ กูไม่ดี แต่ถ้าจะให้กูเลิกเลยอ่ะกูทำไม่ได้ กูทำไม่ได้จริง ๆ คนรักมีคนเกลียดมีกูเข้าใจ แต่งรูปเอาไปโพสต์ด่าแต่งรูปเอาไปโพสต์ว่า กูก็ไม่โกรธนะ แต่ถ้าอันไหนที่เกินเลย กูต้องบอกก่อนว่ากูฟ้อง กูก็ต้องฟ้องกูก็ต้องรักษา สิทธิ์ของกูเอง กูไม่ควรที่จะไปโดนด่าอะไรแบบนั้น ถามหน่อยมีใครออกมา ด่าเจ้ามือไหมไม่มี ด่ากู ไม่มีใครด่าเจ้ามือเลย เห็นไหม ออกบัญญัติมาใหม่อ่ะพระราชบัญญัติมาใหม่อ่ะ พรบการพนันในเห็นเปล่าคนที่ด่าโพสขายเบอร์เงินเบอร์ทอง เดี๋ยวก็กลายเป็นเล่นเฮียอะไรไม่ได้เลย ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากการกระทำของพวกมึงเองนั้นแหละ ลองโทษตัวเองบ้างไม่ใช่โทษแต่คนอื่น กูให้แบบนี้มานานมากเลย ลองโทษตัวเองบ้าง มันไม่ได้เข้าตลอดหรอกเยี่ยถ้ากูให้เข้าตลอดนี่หู กูสุดยอดมนุษย์แล้วจริง เกินคนแล้ว ที่กูไม่ให้อ่ะ ที่หนึ่งไม่ให้ ขอโทษนะ ที่หนึ่งไม่ได้จุดทูบงวดเนี้ยหนึ่งของงวดเดียวนะ ลูกเพจหนึ่งของงวดเดียวค่ะ สมาชิก ที่หนึ่งจะไม่ได้จุดทูบ เพราะหนึ่งอยากรู้ว่าถ้าหนึ่งไม่จุดทูบอะหวยมันจอกอะไร รางวัลที่หนึ่งจอกอะไรเลขท้ายสองตัวจออกอะไร แล้วคนจะว่ายังไง หนึ่งของงวดหนึ่งนะ ของงวดเดียว จริง ๆ ของงวดเดียว ส่วนขออภัยในความหน้าสดนะสดแบบสดมากอะคือ ไม่ได้แต่งเลย แล้วก็แคปไปแล้วแล้วก็ไปด่าแล้วหน้าเฮี้ยงั้นนูนี้ ในรูปกับตัวจริงมันจะต้องต่างกันอยู่แล้วค่ะ เป็นเรื่องปกติเพราะว่า กูซื้อโทรศัพท์มาแพงแพงให้กูใส่เนี่ยถอะให้กูใส่เนี่ยสูง อนถ่ายรูปนะ เหมือนคนละคนอะทุกวันนี้ไม่เคยคิดอยากจะสวยเหมือนใครเลยนอกจากให้ตัวเองแบบ เหมือนในรูปให้ได้ก่อนเบิ่งที่ล่ะสมพ่อเขาดามเนี่ยอันนี้ถ่ายดู อืมอันนี้นะแล้วดูในรูปลองดูดิโอ้โหตำรวจตามตัวไม่เจออะ วะเดินสวนกับตำรวจใครวะ ใครวะอีอนี่ใครวะ ขอบคุณนะคะ ทุกกำลังใจเลยขอบคุณนะคะ มีบ้างแหละค่ะ มีบ้าง มีบ้างที่เรารู้สึกแบบน้อยรู้สึกท้ออะไรเงี้ยนี่ท้อท้อนะแต่ไม่ถอยโทรศัพท์ไม่เชื่องถ่ายเอกสารใช่ไหมเออง่าย กูถ่ายแบบอย่ามึงจะให้กูมานั่งถ่ายกล้องสดมันก็เป็นไปไม่ได้ เออให้กูใช้แอปมั้งเหอะว่าบางคนที่ยังไม่เคยใช้แอปอะก็ลองใช้ดูเผื่อจะดี รอเซล่ะวันนี้จะปล่อยให้หนึ่งตัวก่อนนะคะ ปล่อยให้หนึ่งตัวก่อนนะทะเบียนรถตู้แล้วกันวันนี้เมื่อวานออกวีเฉยเลยรถตู้ ไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะถ่ายลงไปอะ่ะ าธุด้วยนะคะยินดีนะคะ ขอบคุณทุกคนมาก ๆ เลยค่ะ อ่ะลูกค้า จบเรื่องเลขทูบนะคะ จบเรื่องเลขทูบเจอแม่น้ำหนึ่งที่บ้านไผ่ขอนแก่นค่ะ ตัวเล็กนิดเดียว ใครเจอหนูก็จะรู้หนูตัวเล็กนิดเดียวเลย ตัวเล็กมาก อ่ะ จบเรื่องเลขทูบนะคะ ใครอยากเข้ากลุ่มก็กดหนึ่งมาค่ะ ใครอยากเข้ากลุ่มก็กดหนึ่งมา เออซื้อมาแพงก็หายงามเถอะหายไงงามเนี่ยเถอะให้ให้ให้เดทายเบิ้งเจ้าของเนี้ย คือปกติอยู่กันก็แบบอยู่กับผัวก็รู้สึกแบบผัวก็จะกลัวเอา เออเป็น นะคะ